ยูสไว้เพื่อนช่วยเพื่อน 2021 Champion of the Year ซีซั่น1 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เริ่มออนแอร์ออกอากาศ เวลา 18 นาฬิกา ณเวทีเทเลอร์ พี่ต้นไม้ พบกับ 10 แชมป์ ในรอบปีที่ผ่านมาวาย1อัชลาเวลวาย2นายอมสินย3ครัวนานาวาย4ไอวี่หญิงแสงวาย5สาวศรีสะเกดอินฟินแลนด์ ว6ยหกอีพิรดาชาแนลว7ยเจ็ดพาแฟมิลี่ว8ยแปดโค้ดสี่วัยเก้าโค้ดชมว1ยสิบคำนางคัพเวอร์กับแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์ซีซั่นหนึ่งวันเสาร์ที่ 20พฤศจิกายน 2564ยูสไว้เพื่อนช่วยเพื่อน 2021 แล้วพบกันนะครับ